ผม มีวิธีหาเงิน 1,000 บาทภายใน 1 วัน กับเว็บยูล่าพร้อมวิธีการลง ทะเบียนฟรี ไปดูคลิป นี้กันได้เลยครับ สวัสดีครับผมเอสถาเศษนะครับวันนี้ นะฮะ จะพามาหารายได้ออนไลน์นะครับ กับยูล่าอีเวฟนะครับ ผม ซึ่ง เว็บนี้นะครับเจ้ายูล่าตัวนี้นะฮะเขาก็เปิดให้เราทำรายได้นะครับเปิดให้เราทำรายได้เนี่ยโดยการแชร์ลิงก์นะครับโดยการแชร์ลิงก์นะครับอันนี้วันเดียวเนี่ยผมก็สามารถมีรายได้ 1,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับยูเซอร์ใหม่ตัวนี้นะครับผมที่ผมจะทำรีวิวเนาะนะครับดูตรงนี้นะครับ 36 เหรียญนนะครับ วันเดียวนะฮะที่ผมได้นะครับวันที่4เนาะนะครับวันที่4นะฮะก็ 36นะครับคูณประมาณ 33 แล้วกันนะครับ ซึ่ง ค่า เงินตอนนี้มันก็ 31 ถึง 33 บาทนะครับมันก็เนี่ยเป็นเงินนะครับประมาณ 1,188 บาทนะครับอ่ามันก็สามารถทำเงินให้เราได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับปีนี้นะครับซึ่งเจ้ายูล่าเนี่ยมันก็เปิดได้มาพักพักใหญ่แล้วครับ ซึ่งมันจะร่วมกับอ่ายาฮูนะครับแล้วก็ Let's Get Spawn นะครับ Let's Get Spawn ก็คืออตัวตอบกลับอีเมลนะครับแล้วก็ Yahoo ก็คือเป็นพวกเช่าโฮสเช่าโดเมนนะครับทีนี้วิธีการทำงานของมันนะครับไม่ยากเลยนะครับเพียงเราแค่แชร์ลิงก์นะครับด้านบนเนี่ย ลิงก์ตัวนี้นะครับ แชร์ลิงก์เข้าไปให้เพื่อนนะครับกดเข้ามาหรือว่าแล้วก็กดสมัครด้วยนะครับ เราก็จะได้รับทันทีนะครับ2เหรียญนะครับอย่างนี้นะครับผมเนี่ยพอเพื่อนคลิกเข้ามาก็ ได้เลยนะครับ2เหรียญแบบนี้นะครับนะฮะทีนี้เรามาดูวิธีการสมัครกันเนาะนะครับ ก็สมัครตอนนี้ได้เลยนะครับ ลงทะเบียนฟรีนะครับ ผมเนี่ยกดคลิกที่นี่ได้เลยนะครับพอคลิกเสร็จอะคุณจะมาหน้านี้นะครับอ่าคุณก็ใส่ชื่อไปนะครับใส่ชื่อไปนะครับแล้วก็ใส่อีเมลนะครับอีเมลเนี่ยก็แนะนำให้เป็นอีเมลที่ล็อกอินได้นะครับอีเมลให้ที่ล็อกอินได้นะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปยืนยันอีเมล นะครับก็ใส่ไปนะครับอ่าพอเราแล้วก็กด create your account ได้เลยนะครับอ่าจากนั้นพอเรากดเสร็จแล้วเนี่ยก็มาที่อ่า Gmail ของเราหรือว่าอีเมล Hotmail อะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับถ้าหาอีเมลฉบับนี้ไม่เจอนะครับให้พิมพ์ว่ายุลานะครับหรือมันอาจจะไปอยู่ในถังขยะก็ได้นะครับ ชื่ออีเมลมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ action นะครับ request นะครับ please activate your account นะครับแล้วเราก็ ที่ activate your y u l a account ได้เลยนะครับพอกดเสร็จเนี่ยมันก็โผล่มาหน้านี้นะครับสขั้นตอนง่ายๆนะครับอ่าพอมันโผล่มาหน้านี้เสร็จนะครับ คุณก็ใส่อีเมลเดิมเลยนะครับอีเมลที่เราใส่ตรงเนี้ยนะครับใส่ได้เลย แล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดนะครับตั้งพาสเวิร์ดแล้วก็พาสเวิร์ดเดิมอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าแล้วก็กด active ได้เลยนะครับ active your membership นะฮะเพียงเท่านี้เนี่ยก็ ได้รับเลย 2 เหรียญนนะครับ ถ้าให้เพื่อนเราทำแบบนี้ด้วยนะครับเราสามารถใช้ได้ทั้งบนมือถือแล้วก็ PC คอมพิวเตอร์นะครับอะไรที่เข้าเน็ตได้เนี่ยมันก็มี Google Chrome อะไรเงี้ยครับมันก็เข้าได้หมดนะครับ แล้วก็วิธีสมัคร VIP เนาะก็แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์นะครับ จะเป็นในตอนหน้านะครับ ใช้สมัคร VIP นะครับ ผมเดี๋ยวผมมีลิงก์ไว้ให้นะครับผมโอเค นะครับเมื่อกด Active แล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับมันก็จะมีข้อมูลให้ศึกษามากมายเลยนะครับ สเต็ปหนึ่งสเต็ปสองนะครับสเต็ปสามเยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากเรียนรู้วิธีการสมัคร VIP เนี่ยก็ดูคลิปด้านล่างได้เลยนะครับซึ่งผมทำไว้แล้วนะครับนะก็จะเป็นรีวิวและวิธีการทำต่างๆมากมายนะครับผมอ่านะครับเอ่อ ในส่วนของถ้าใครนะครับอยากทำรายได้เนี่ยก็ต้องสมัคร VIP ไว้ซะก่อนด้วยนะครับผมอ่าซึ่งวิธีสมัคร VIP ก็ไม่ยากเนาะดูคลิปเอาเลยนะครับผมอ่าส่วนวิธีการหาคนสมัครเนี่ยนะครับมันก็มีวิธีแชร์มากมายนะครับนำลิงก์ของเราเนี่ยนะฮะไปแชร์ที่ Facebook เนาะในกลุ่มหางานหรือว่าสร้างเพจขึ้นมา หรือว่าจะอัพวิดีโอแบบผมก็ทำได้ นะครับผมอันนี้นะฮะผู้คนที่จะมาสมัครต่อจากเรานะฮะก็จะเข้ามาได้เยอะนะครับผม ส่วนเรื่องการถอนเงินนะครับ มันก็มาที่คอมมิชชั่นนะครับ แล้วก็มาที่เปเมนต์นะครับ สามารถเลือกขั้นต่ำได้นะครับ ขั้นต่ำก็ 199 นะครับ 199 เหรียญเท่าไหร่นะครับอ่าก็ 6,500 บาทกันเลยทีเดียวนะครับอ่า มันก็มีเท่าไหร่บ้างเนี่ยห้าร้อยนะครับหนึ่งพันห้าแล้วก็มีห้าพันแล้วก็มีหนึ่งหมื่นนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับ มันก็จะจ่ายให้เราเป็นรายเดือนนะครับผม อ่า ตรงนี้ก็ใส่อีเมลพย์ p พาของเราไปนะครับ จ่ายเป็นรายเดือนให้เราได้เป็นก้อนเลยทีเดียวนะครับ อ่า มันก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการทำรายได้นะครับ เราก็คือเอาลิงก์ไปแชร์นะครับ ใครที่ยังไม่ได้สมัครเนาะ ก็สมัครก่อนเลยตอนนี้นะครับ ซึ่งมันลงทะเบียนฟรี นะครับ คลิกเถอะครับ เพราะมันฟรี นะครับผมอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ สวัสดีครับ